สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับแนน ในช่องลูมิแนนกันอีกแล้วนะคะช่องที่มีคือดูน่า รักที่สุดในจักรวาลสุดแตงชอนั่นเองนะคะหลายคนจำสโลแกนได้แล้วดิฉันดีใจมากเลยจริงๆวันนี้นะคะเราจะมาตอบคำถามที่หลายคนถามมาเยอะแบบเยอะทุกคลิปเลยนะคะอันนี้เยอะจริงอันนี้เป็นเยอะที่เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าคุณพี่น้องยังไม่รู้ตัวเลยว่าน้องจะเรียนต่ออะไรดี อยู่มปลายเนี่ยหนูจะต้องไปต่อมหาลัยแล้วคุณพี่หนูนึกไม่ออกหนูงงไปหมดอยู่มต้นหนูจะไปต่อสายอะไรดี อยากเรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์สายนู้นสายนี้สายนั่นวันนี้คุณพี่จะมาบอกแนวทางในการค้นหาตัวเองดูนะคะว่า น้องเนี่ยควรจะเรียนต่อทางด้านไหน จะได้แบบไม่เป็นลองผิดลองถูกต้องซิ้วออกมาอะไรอย่างนี้กันเนาะ จะบอกว่าหลายคนใช่ไหมเขาบอกว่าให้ลองดูสิว่าเฮ้ยเราชอบอะไรลองสังเกตตัวเอง ชอบเรียนวิชาอะไร มีงานอดิเรกอะไร คุณพี่คะน้องไม่มีเลยค่ะ น้องไม่ชอบเรียนอะไรเลย น้องขี้เกียจเรียนอะไรอย่างงี้สงสารนะคะอันนี้แล้วก็น้องก็ไม่มีงานอดิเรกอะไรเลย น้องทำอะไรก็ไม่ได้ดีเลยสักอย่าง น้องไม่มีความสุขกับการทำอะไรเลย หนูทำแบบทดสอบก็แล้ว ไปตามเว็บ ไปคำแบบทดสอบของอาจารย์แนแ่ที่โรงเรียน หนูก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ คุณพี่จะเล่าให้ฟังว่าคุณพี่ทำยังไงนะคะ วิธีอันแรกคือมีคนมองอยู่นะคะ คุณพี่จะต้องเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ โอเคค่ะ อย่างแรกเลยนะคะ คุณน้องคะ คุณน้องถ้ายังนึกอะไรไม่ออกจริงๆน้องไม่ต้องมองที่ปัจจุบันละ ไม่ต้องมองแล้วว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไร ลองเพอร์เจอร์ลองมโนดูว่าในอนาคตเนี่ยหนูอยากจะมีชีวิตแบบไหน ไม่ต้องคิดว่าแบบอยากจะทำงานออฟฟิศอยากจะทำงานออกฟิลอยากจะทำงานในร้านอาหารจะทำงานนอนอยู่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องคิดเลยว่าอยากจะทำงานรูปแบบไหนนะ คิดแค่ว่าเราอยากมีชีวิตแบบไหน นั่นก็คือลองคิดดูสิว่า เออฉันน่าอยากจะ โตขึ้นไปนะอยู่บ้านหลังใหญ่ ๆ แล้วก็มีคนทำงานให้ฉัน หรือว่าฉันอยากจะอยู่บ้านหลังเล็กๆ แล้วก็ทำนู่นทำนี่ด้วยตัวเองฉันอยากอยู่จากอยู่กับครอบครัว ฉันอยากจะเลี้ยงลูก ฉันอยากจะมีครอบครัวเล็ก ๆ หรือว่าฉันอยากจะออกไปทำงานเจอพบเจอผู้คนทุกๆวันอะไรเงี้ยแล้วทีนี้สมมติพี่จะยกตัวอย่างว่าหนูอยากจะเป็นคนที่ นอนดูซีรีส์จนถึงตีสองตีสามแล้วตื่นมาทำงานไม่ไหว อะไรแบบเนี้ย หนูก็ลองคิดดูสิว่าเอ๊ะ งานอะไรนะที่จะทำให้หนูสามารถนอนดึกแล้วตื่นสายไปทำงานได้ เช่น อาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเขียน หรือว่าจะเป็น กราฟิกดีไซน์นะคะหรือว่าจะเล่นหุ้นอะไรอย่างงี้หนูก็ลองไปดูนะคะว่าอาชีพไหนที่มันไม่ต้องทำงานแต่เช้าตื่นไปแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะแยะมากมาย คุณพี่คะคุณพี่คะแต่ว่าน้องคิดเท่าไหร่เนี่ยน้องก็คิดไม่ออกเลยคุณพี่คะ อยากจะแบบโอ๊ยไม่รู้จะทำงานอะไรดีเรียนคณะอะไรดี คุณพี่แนะนำเลยง่ายมาก ๆคนรอบตัวน้องๆ ผู้ยงผู้ใหญ่นะไปถามเขาว่าเจ้คุณลุงคะคุณนาคะทำงานอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ ให้เขาเล่าให้ฟัง ลองเล่าให้ฟังว่า เอ้ยงานที่เขาทำอยู่มันเป็นยังไงชีวิตดีไหมมีความสุขหรือเปล่ามีข้อเสียข้อดีข้อจำกัดอะไรยังไงบ้าง ลองฟังจากประสบการณ์ตรงของเขานะคะว่า เออ มันเป็นยังไง เราจะได้แบบข้อมูลแบบอินไซต์มากๆ จริงๆ เพราะว่าแบบเป็นคนที่เขาทำอาชีพนั้นจริงๆอะแก แล้วแกก็ถามเขา คุณลุงคะ คุณลุงจบคณะอะไรมาถึงทำอาชีพนี้ แล้วจบตรงสายหรือเปล่า บางทีมันคนจบไม่ตรงสายไงแล้วก็แบบทำให้เราเบนสายในการทำงานได้เหมือนกันเนาะ ก็ลองถามดู จะได้เป็นแนวทางในการเลือกคณะ แต่คุณพี่คะหนูไม่มีใครจบเลยค่ะ ที่บ้านหนูไม่มีญาติเลยค่ะ หนูแบบที่บ้านหนูทำงานสิ่งที่หนูไม่ได้สนใจเลยค่ะ คุณพี่ทำยังไงดี คุณพี่แนะนำว่าไปค่ายค่ะลูก ไปค่ายหาไม่ยาก วิธีการไปค่ายคือหนูไปเซิร์ชเลย อยากไปค่ายคณะอะไรเซิร์ชใน Google มีให้หมด ก็คือไปถาม Google ดูว่าเอ้ยมีค่ายอะไรบ้างที่ไหนบ้างเนาะจัดที่ไหนถ้าเดินทางไปได้เนี่ยหนูก็สมัครไปเลย แล้วก็ไปเข้าค่ายที่คณะนั้นนเลย ถ้ามันไม่มีหนูถามพี่ถ้าพี่บอกไม่ได้ ก็ไม่ดูแล้วแหละไม่ดูแล้วแหละเนาะพี่ก็จะพยายามช่วยเหลือพวกเราแล้วกันเนาะแต่มันจะลดมากๆจะพิเศษมากๆเลย สำหรับใครที่แบบอยู่ต่างจังหวัดเนาะแล้วแบบเดินทางไม่สะดวก ของจุฬาเองอ่ะจะมีค่ายจังหวัดเลยที่เขาว่าจะลงไปแนะแนวน้องๆ ถึงในพื้นที่เลยทีเดียวเชียวนะคะก็คือเอาพี่ที่เป็นแบบ พี่คณะต่างๆที่แบบเป็นคนในท้องถิ่นในพื้นที่ที่เขามาเรียนจุฬาเขาก็จะขนเพื่อนไปจากหลายจังหวัดเลย ไปช่วยกันแนะแนวน้องๆ ที่จังหวัดของน้องเลย หนูก็ต้องรอติดตามข่าวสารว่าเอ้ย เขาจะมีเมื่อไหร่บางจังหวัดก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรลองไปดูจังหวัดข้างเคียงนะคะ หรือว่าไปแบบ หาดูแบบโอเพนเฮาส์่ะลูก ถ้าหนูมาได้โอเพนเฮาส์ก็เป็นโอกาสที่ดีอย่างหนึ่งที่จะได้รู้จักคณะ ได้เจอพี่ ๆ ตัวเป็นๆ ได้เห็นการเรียนบางส่วนนะคะ แต่ถ้าเป็นอะไรที่มันลึกกว่านั้นเนี่ยแนะนำว่าไปค่ายที่เป็นค่ายคณะโดยเฉพาะเลยอะแล้วก็แบบไปเข้าค่ายอยู่ กินนอนที่คณะประมาณ 3-4-5 วันแล้วแต่คณะจัดเนาะหนูก็จะได้เห็นข้อมูลแบบอินไซต์ได้ไปเดินดูแบบ คณะได้เห็นอาจารย์ได้ดูวิธีการเรียนการสอนบางส่วนได้เลยเดียวทีเดียว ไม่ว่าคณะนั้นจะเป็นคณะที่เราชอบหรือไม่ชอบอะ่ะ มันก็จะทำให้เราอะ่ะ แบบเหมือนกับว่าตอกย้ำให้เราเห็นกับให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าอันเนี้ย เราใช่หรือไม่ใช่เนาะ มันเป็นโอกาสที่ดีจริง ๆ ในการไปค่ายนอกจากจะได้แบบได้ประสบการณ์ได้เห็นอะไรใหม่ๆ แล้วหนูจะได้เพื่อนแล้วเพื่อนค่ายคือมันจะแบบรู้จักกันแบบเขาเรียกว่าอะไรยังคบกันอยู่จนทุกวันเนี้ยโอ้มันดี การสร้างคอนเนคชันก็เป็นอะไรที่ดีมากนะคะคุณน้องไปค่าย ได้เพื่อนบางคนได้งงเลยทีเดียวนะคะคุณพี่ค่ะคุณพี่ค่ะหนูไม่สามารถไปค่ายได้จริงๆ หนู สมัครเท่าไหร่ก็ไม่ติด เดินทางก็ไม่สะดวกคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นห่วงไม่อยากให้ไปค่าย ไม่เป็นไรค่ะ พี่เข้าใจค่ะ เพราะเราเกตค่ะคุณน้องค่ะ คุณพี่ก็เลยจัดให้น้อง ๆ เลยนะคะ เป็นรายการใหม่จากช่องเราเอง ชื่อรายการว่า Open Universe เปิดจักรวาลนั่นเอง เราจะมาในทุก ๆ วันศุกร์นะคะ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันศุกร์เราจะลงคลิปให้น้องๆ ดู เป็นคลิปวิดีโอคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการแนะแนวคณะต่างๆ เนาะ พี่ก็จะไปสัมภาษณ์ แต่ละคณะเลยว่าโอ๊ยเรียนยังไง เป็นยังไงสอบเข้ายังไง คณะนี้เนี่ย จบไปทำอะไรได้บ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆ ที่แบบไม่ได้มีโอกาสมาคณะนั้นจริงๆ ไม่ได้มีโอกาสไปค่ายไปโอเพนเฮาส์หรือว่า ได้เจอ กับคนในอาชีพนั้นๆ จริงๆ นะคะ พี่ก็เลยแบบ โอเคฉันจะยอมเหนื่อยเพื่อพวกเธอเองได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าลงแล้วก็ช่วยดูกันด้วย มีทุกคณะอยากจะดูอะไร คอมเมนต์มาบอกได้นะคะ รวมถึงอาชีพแปลกๆ หรือว่าอาชีพที่น่าสนใจก็จะเอามาเล่าให้ฟังด้วยเพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆเนี่ยในการตัดสินใจเลือกอนาคตของตัวเอง อีกทีหนึ่งเนาะถ้าคุณน้องหมดที่พึ่งจริงๆ หนูแบบ ไม่มีทางออกแล้วคุณพี่คะหนูรู้สึกว่าชีวิตมันเคว้งคว้างเวว้าว้าเว ไม่มีทางเลือกอะไรอีกแล้ว ถ้ามันไปทางแบบว่า ไม่ได้ด้วยเลย หนูก็ต้องเอาด้วยกลถ้าหนูไม่ได้ด้วยกลหนูก็เอาด้วยคาถาค่ะ ไปเลยค่ะไพ่ยิบซีเลยค่ะ ดูดวงเลยค่ะ เสียงเซียมซีเลยค่ะอะไรมือจะอะไรก็แล้วแต่ หลักสูตรไหน ตำราไหน สำนักไหน หนูไปเลยค่ะ อันที่หนูไว้ใจแล้วมีเงินถึงนะคะคุณลูกค้าหรือถ้าไม่ถึงจริงนะคะในเน็ตเลยค่ะ หนูเปิดเลยค่ะ ไปดูดวงค่ะลูก ไปดูเลยถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบ มั่วบ้างตรงบ้างไม่ตรงบ้าง ไม่ค่อยมีเหตุผลบ้างนะคะน้องแต่ว่ามันก็จะช่วยให้หนูเนี่ยเหมือนกับได้เปิดประสบการณ์อะได้ได้แง่คิดอะไรบางอย่างกลับไปว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะชอบอันนี้นะ เอ๊ะหรืออันนี้มันจะคือตัวเรานะ เอ๊ะมันจะนู่นจะนี่จะนั่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะให้น้องอะได้เห็นได้รู้สึกว่าสังเกตตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าแบบหุยสิ่งที่ดวงมันบอกเราอะ มันก็ไม่เห็นใช่เลยนี่ อย่างน้อยถึงมันจะไม่ใช่เราก็จะได้รู้ตัวว่า เอ้ยมันไม่ใช่ จะได้มากลับมาทบทวนตัวเองนี่ออกปะแต่ถ้ามันใช่ หนูจะโชคดีมาก ก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะนั้นเลยนะคะ มันอาจจะฟังดูแบบ โอ้ยคุณพี่ไรสลัมมีเหตุผลหนูไม่เชื่ออะไรเงี้ย แต่คุณพี่รู้ว่าทุกเธอเชื่อนะคะว่าพี่ก็เชื่อค่ะ มันสบายใจเป็นเรื่องของความสบายใจนะคะ ก็ลองดูละกันเนาะ อ่ะ สุดท้ายอยากจะฝากสำหรับใครที่แบบว่าเจอเหมือนกับว่าอะไรอะ คณะที่ใช่มหาลัยที่ชอบแล้ว ที่สำคัญที่สุดน้องอย่าลืมดูหลักสูตรนะจ๊ะคือชื่อคณะมันไม่เหมือนกันเว้ยแต่มันเรียนเหมือนกัน เช่นมนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเนื้อหามันคล้าย ๆกันบางหลักสูตรอะมันเหมือนกันเลยด้วยซ้ำมันนะหนูก็ต้องไปเช็คดูดีๆเนาะไปดูที่หลักสูตรดูที่ชื่อคณะอย่างเดียวไม่ได้นะคะ อ่านหลักสูตรเขาเลยอยู่ในเว็บไซต์ของคณะของเขาแค่คลิกไปดูลูกมันไม่ยากหรอกพยายามหน่อยอีกนิดเดียวนะคะ พี่ก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะได้แนวทางในการเลือกศึกษาต่อ แล้วก็ใครมีอะไรสงสัยนะคะ หรือว่าอยากจะขอคำแนะนำอะไรบางอย่าง จากคุณพี่ก็คอมเมนต์ได้ ไดเล็กได้อะไรได้นะคะหรือว่าใครที่จะเป็นพี่ๆที่แบบดูช่องเราอยู่อะไรเงี้ย แต่อยากจะมาแบ่งปันข้อมูลให้กับน้องๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้เลยนะเราจะได้แลกเปลี่ยนกันเนาะ จะได้แบบช่วยเหลือกันเนาะเพื่อนร่วมโลกโลกสวยลาเวนเดอร์กันไปนะคะ อย่าลืมติดตามรายการใหม่ของเราด้วย Open Universe เปิดจักรวาลพาน้องๆไปรู้จักกับ คณะและอาชีพที่น่าสนใจทุกคณะเลยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ช่องช่องแนนจากลูมิแนนแนนกับช่องลูมิแนนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเราก็จะเป็นกำลังใจให้กับน้อง ๆ เหมือนกันค่ะ วันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีจ้า Open Universe เปิดจักรวาล